ฉันเป็นคนหนึ่ง ที่ต้องทนทรมานเวลาที่ล่วงผ่าน ฉันเองต้องฝืน หัวใจ ฝืนทำสิ่ง หาฉันก็ทำเธอให้ฉันบินขึ้นไปคว้าเธอขึ้นบนนั้น เธอรู้บ้างหรือเปล่าว่ายิ่งสูงใจยิ่งสั่นไหวเพราะความสูง ใช่เรื่องที่ฉันควรเหมือนเป็นนก ใจฉันเองต้องขอปล่อยวางห่างจากเธอไปให้ไกล เธอฉันเป็นขึ้นไปหา ฉันก็ทำเธอ ว่าเธอข้างบนนั้นรู้เปล่าว่ายิ่งสูงใจยิ่งสั่นไหวเพราะความสูง ไม่ใช่เรื่องที่ฉันควร เพราะว่าใจอยากจะลบไขวยคว้าแม้ว่าใจจะรู้ดีเท่าไรที่ทำไป ไม่มีทางจะเป็น ไปกว่าเธอข้างบนนั้น เธอรู้บ้างหรือเปล่า ว่ายิ่งสูงใจ ยิ่งสั่นไหวเพราะความสูงไม่ใช่เรื่องที่ฉัน